ในกรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษาการนำไอทีมาใช้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่มชเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี 2507 หลังจากก่อตั้งมาได้ 25 ปี เราก็เริ่มเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคอมพิวเตอร์ชุดแรกประมาณปี 2532 ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลงานทะเบียนนะครับแล้วก็ทำงานวิจัย ต่อมาก็เข้าสู่ยุค PC และยุคอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยก็เริ่มนำเอาโปรแกรมประยุกต์ประยุกต์นะครับมาใช้ในสำนักงาน แล้วก็พัฒนาโปรแกรมด้านงานทะเบียน งานบัญชีการเงินเรื่องของบุคลากรมาใช้จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรประมาณหมื่นคนครับมีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน ถ้าเรา ไม่นำเอาไอทีมาใช้ก็คงจะทำงานไม่ทันนะครับ เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประยุกต์ใช้ไอทีในองค์กร ในโอกาสนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราว เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเรื่องทีมาการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรนะครับ จากผู้ที่พัฒนาระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย ขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รัฐสิทธิ์สุขหุตรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศครับ วัสดีครับนักศึกษา ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือในเรื่องของ IS ซึ่งเป็น Information System ของมหาวิทยาลัยนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการพัฒนาจะต้องมีการอะไรกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยที่การพัฒนานั้น จะต้องมีผู้บริหารในทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับของมหาวิทยาลัย จนถึงส่วนงานเนี่ยจะต้องมีการให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งในเชิงของนโยบายและการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ การพัฒนานั้นจะต้องมีการวางแผน มีการวางเป้าหมาย ในแต่ละช่วงเวลาให้มีความชัดเจน ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ทางมหาวิทยาลัยเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของทีมงาน และผู้ที่สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานจะต้องมามีส่วนร่วมมีคอมมิชเมนต์ร่วมกัน เป้าหมายของการดำเนินงานนั้น เราต้องการที่จะให้ระบบที่พัฒนาเป็นระบบที่ใช้สำหรับในการสนับสนุนการทำงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ต้องการที่จะลดค่าใช้จ่าย และสิ่งที่สำคัญเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศนำมาใช้ในการบริหารในการจัดการและการตัดสินใจ การมององค์รวมในเรื่องของ IS ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากว่า ระบบข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นมีความหลากหลายและมีมีอยู่จำนวนมาก การเชื่อมโยงข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่ง นอกจากจะช่วยในเรื่องของการปฏิบัติงานแล้ว การที่จะได้ข้อมูลมาสำหรับในการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศในเชิงของการบริหารและการตัดสินใจ จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจะใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผน และการนำไปสู่การวางการกำหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป จากที่นักศึกษาได้รับฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตสิทธิ์สุขหุตจะเห็นว่าการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยไม่ได้มุ่งที่การวิเคราะห์ระบบ หรือว่าการเขียนโปรแกรม แต่จะเป็นการมองที่องค์รวมขององค์กรนะครับ ว่ามีระบบงานใดอยู่บ้างนะครับ ระบบงานที่มีอยู่เป็นอย่างไรแล้ว แล้วองค์กรจะต้องการพัฒนาอะไรบ้าง เราจะต้องมองไปที่พันธกิจขององค์กรนะครับแล้วก็มองที่นโยบายในภาพรวม และนโยบายเรื่องของการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรว่าเรามีนโยบายว่าอย่างไร หลังจากนั้นก็จะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะทำอะไร แล้วก็จะทำเมื่อไหร่ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของบุคลากร มีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะทำให้งานนี้สำเร็จ ถ้าหากผู้บริหารให้ความสนใจ แล้วก็มาช่วยกันมองว่าระบบงาน ควรจะมีระบบใดบ้าง ระบบใดควรจะเพิ่ม ระบบใดควรจะลด แล้วก็ฝ่ายปฏิบัติงานก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำงานไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือประสิทธิภาพการทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ สามารถที่จะทำงานกับข้อมูลจำนวนมากได้นะครับ และสุดท้ายเราสามารถจะเก็บข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งระบบเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ แล้วก็ตัดสินใจ แล้วก็สนับสนุนการวางแผนขององค์กรในอนาคตได้ครับ